the Lord. มือเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ขอแนะนำทั้งสิกระดาสิวดีนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมตัวที่เก้าอี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเมื่อสักครู่บอกว่า พี่ หนูยังไม่ได้เช็ดโต๊ะเลยแหมไม่บอกผมเมื่อกี้